ดีค่ะ สวัสดีค่ะแฟนเพจจะทางแอนเชลีคคลินิกทุกคนนะคะ วันนี้ค่ะหมอตามาสาธิตวิธีการร้อยใหม่เทคนิคใหม่นะคะ จากเกาหลีเลยแล้วก็เห็นผลดีมากๆ สวยมากๆเลยนะคะไหมที่หมอใช้เนี่ยเป็นไหมชนิดใหม่ จะอยู่ได้นานกว่าเดิมค่ะถึง 3-5 ปีเลยแอนเชลีคลินิกเนี่ยมีเทคนิคการร้อยที่ไม่ช้ำไม่บวม เจ็บนิดหน่อย เดี๋ยววันนี้เคสที่จะมาร้อยใหม่ให้เราดูกัน คือน้องฟังคนสวยของหมอนเองส่วนของใบหน้าเนี่ย หมอคิดว่ามันสวยอยู่แล้วเอาให้เป๊ะกว่านี้นะคะ เดี๋ยวหมอจะเก็บไหมที่เป็นตัวเก็บกรอบหน้านะคะสักเส้นหนึ่งสองเส้นนะคะ วิธีการร้อยเนี่ยเราก็จะร้อยแบบเก็บเลยอะเก็บเหนียงเลย แล้วก็ทำกรอบหน้าให้มันแบบชัดขึ้น น้องฟางก็จะสวยขึ้นอคือวันนี้กำลังจะสวยท มาแล้มาเรมาเริ่มกันเลย จะเห็นว่าร้อยใหม่ก็ไม่ได้ใช้เวลานานอะไรมากมายนะคะเิ้ยงคร่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วแล้วก็ขอลาตำแหน่งลุกนังนิว่าตัวนี้เนี่ยจะเจ็บน้อยกว่า จะเจ็บน้อยกว่าแล้วก็บวมช้ำน้อยกว่ามาก หมอจะเริ่มจากการฉีดยาชานะคะกินอันนี้ของน้องปังนะคะ จะเป็นการใช้ จะเป็นการใช้ไหมตัว PLA ที่ใหมที่หมอบอกนะคะ เส้นใหญ่ ยกยกทันที จะเป็นการเจ็บกรอบหน้าที่กล่องๆของนางนี่แหละ างชัดนะ ชัดอยู่นะโอเค ถ้าเทียบสองมันเหมือนที่คอยถ้าเทียบสองข้างดีขึ้นเลยนะ เห็นไหมคะตบมือให้หมอหน่อย ในการร้อยใหม่ตอนสามทุ่มถูกต้องมาต่อกันด้วยข้างนี้ประมาณนี้เมาไหม นี้ก็จะเห็นว่าแบบดีขึ้นกว่าตอนแรกนะคะจะแดงๆนี้จะเป็นแดงจากยาชานะ เดี๋ยวก็ดีขึ้น แล้วก็อาจจะมีบวมๆยาชานิดหน่อยหูบวมจะโอ้โหได้เลยนะแบบชะโอแล้วก็ตัวเหนียงเองนะคะ ถ้าประมาณสัก 1 เดือนถึง 3 เดือนนะ มันจะกระชับแน่นขึ้นกว่านี้เยอะมาก ๆนะคะ ก็เดี๋ยวสัก3เดือนเรามาดูกันสำหรับน้องปางแต่อันนี้ก็เห็นว่าแบบกรอบมันชัดขึ้นและระดับหนึ่งเนาะ โอเค อ่ะ จบเรียบร้อยนะคะน้องกลางไหวแล้วเจ็บไหมไม่เลยไม่เจ็บแค่ตอนยาชอาพอสัมนิภาษณ์นึความง